ราจะทำยังไงให้คนพิการสามารถเข้าถึงทรัพยากร สวัสดิการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ ช่องทางหนึ่งครับที่ทำให้สามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นได้คือชุมชนชื่อนายเสวนสัตรมครับ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ที่ต้นชุมชนตะบนโคแก้ว และเป็นผู้ดูแลศูนย์เป็นึงตำแหน่งครับถ้าบริหารจัดการศูนย์ของเรานะครับ ก็ส่วนมากผมจะเป็นผู้บริหารศูนย์เองโดยศูนย์ครอบเป็นศูนย์ชุมชนจะมีผู้เข้าใช้บริการนะครับจึงเป็นค่าชั่วโมงประมาณสิบบาทถ้ามีกิจกรรมก็เด็กๆเราจะพาเกี่ยวกับการปลูกผัก หรือทำความสะอาดรอบศูนย์ แล้วก็จะเอามาเล่นเป็นชั่วโมงคือก็ทำความสะอาดแล้วก็ให้เขาเล่นเเป็นชั่วโมงโดยการแนะนำ เรื่องการเล่นนะครับเรื่องการใช้โซเชียลแล้วก็การเล่นเกมต่างๆ ซึ่งเกมไหนที่ไม่ไม่เหมาะสมเราก็จะห้ามเขาเล่นนะครับ ก็ให้ความรู้นะครับ ก็ได้ประมาณจากกระทรวงสนับสนุนจากกระทรวงก็เราก็จะจัดอบรมให้กับพี่น้อง กับเยาวชนและผู้ดยโการเม้นระทับ ผู้พิการเองนะครับซึ่งอยู่ในบ้านนะครับก็ผู้พิการเข้ามาเล่นผมก็จะไม่เก็บเก็บค่าบริการคือให้เขาเล่นฟรีก็มือเขาอาจจะ ช้ไม่ปกตินะครับประมาณละสองโลครับแล้วค่อยๆขึ้นให้ด้วยเราสร้างเพจคือเพจถูกใจคือมาขายสินค้านะครับเอาสินค้ามาขายในเพจถูกใจครับแบบเพจตอนนี้ก็มีชาวบ้านที่มาร่วม ก็ใช้ที่ที่ได้โดนจากตอนนี้ก็ไปขายในสินค้าออนไลน์ตอนนี้ก็มีกลุ่มล่าสุดก็มีกลุ่มน้ำพริกพื้นบ้านน้ำพริกปลานะครับซึ่ง ก็อร่อยแล้วก็ขายดีนะครับคนในชุมชนที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือเกื้อกูลด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนาสร้างอาชีพ ที่เห็นอยู่นี้เป็นน้ำพริกปลาร้าน้ำพริกพึ้นบ้านของกลุ่มบ้านโกแม่บ้านโกรักหนองครัวนะครับ ซึ่งเนื่องจากท่านรัฐมนตรีได้มาเยี่ยมศูนย์ของเราแล้วก็ทางกลุ่มแม่บ้านคิดเห็นว่าเราจะทำอะไรดีนะครับ ก็เลยมีไอเดียที่ว่าเออน้ำตริกปลาที่เราต้องบริโภคกันทุกวันนะครับน่าจะขายดีพอดีไปทานจากที่อื่นมาก็พอดีทานบ้านก็รู้สึกว่าจะชอบด้วยนะคะก็เลยคิดว่าทำไมเราไม่ไม่พากันทำเพราะว่าน่าจะรู้น่าจะไปศึกษาแล้วพากันมาทำได้ ก็เลยพากันไปศึกษา ก็ปลาสุกค่ะ สุกทุกอย่างเมดกระท่านหอมก็สุกกระเทียมก็สุก เราจะหั่นเสร็จเราจะเอาไปล้างเสร็จแล้วจะเอามาคั่วคั่วจนเหลืองแล้วก็จะเอามาตำพร้อมกันนะคะครับก็ตอนนั้นก็ได้รวมกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มคือมาประชุมเราจะมาชุมและหารือกันที่นี่นะครับแล้วก็ทุกคนก็แต่ความคิดก็ออกไปลักษณะความคิดก็แต่ความคิดไปก็จะมาทำตรงนี้ เพราะว่าเราก็จะเนี่ยจะมาฝากไว้ขายที่นี่นะครับ ตอนนี้ก็เราก็อยากจะมีตู้เป็นกระจกอะไรเนี่ยมัน การฝุ่นกันราไรจะได้ทารางของวันสินค้าขายที่นี่ถ้ามีกิจกรรมเราก็มารานประชุมแล้วก็อยากถ้าอยากจับอบรมอยากจะทำแบบไหนนะครับอยากที่เขาอยากจะให้ทำตะกร้าหรือทำน้ำพริก หรือทำเสือกบนี่ก็เราก็มาประชุมมาด้วยกันและตั้งกลุ่ม แล้วกลุ่มนี้เดี๋ยวก็จะเชิญเขามาร่วมกันประชุมเพื่อจัดตั้งที่นี่ครับแล้วก็จะตั้งคณะกรรมการนะครับแล้วก็เป็นหน้าจัดเป็นเราจะเป็นพิสารประชุมชน ของของบ้านชาวนร่มาตลวนะครับจะเป็นเป็นกลุ่มเซตตอนนี้ก็จะมีเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเสือกกยกลายของพวกราของลวแล้วก็กลุ่มปลาปูนบ้านเห็นไหมครับว่าคนในชุมชนเองก็สามารถดึงเอาทรัพยากรในชุมชนของตนเองมาใช้ เกิดการรวมกลุ่มครับจะทำให้คนพิการมีส่วนร่วมในการเข้าถึง และสามารถขอข้อมูลหรือการสนับสนุนจากภาครัฐได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ไปก็จะมีการแนะนำให้ใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้น เพราะว่าเราต้องถ่ายรูปนะครับ แล้วอัพลงใน ในเฟซและในเพจหรือแบบหรือที่เราเตาลายที่เราทำไว้นะครับตอนนี้เวลาขั้นตอนการทำเราก็จะได้ถ่ายรูปทุกขึ้นเลยนะครับ ต่อไปทางกุยบ้านนี้ก็จะรู้เรื่องการใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้นโดย โดยสถานที่จะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้เข้ามาก็ใช้ได้เลยอย่างวันนี้เราถ่ายรูปทุกแล้วก็อัพขึ้น นี่คือการโปรโมทนะส่วนมากจะมีเป็นรุ่นเก่า ก็ แต่จะได้มีกระทรวงคือให้ถ้าตัวรวมกลุ่มกันมา ก็มันจะมีอยู่ห้าเครื่องที่กระทรวงทิ้งไว้ให้ตอนผมมีมาคือแท็บเล็ตนะครับก็จะอาจจะมานั่ง ถ้าช่วงที่ผมดูแลที่นี่คือว่างเว้นจากการทำภารกิจส่วนข้างในมันก็จะอาจจะให้พนักและรวมกลุ่มกันก็ใช้แท็บเล็ตได้ก็เพื่อฝ่ายก็มีให้ฟรีนะครับและแท็บเล็ตเราก็มีอยู่ห้าเครื่อง หรือ ต่อกิจกรรมต่อไปที่รอโครงการอนุมัติอยู่จากกระทรวง ก็ตัวบ้านชุดนี้ก็จะมาอบรมที่นี่นะครับต้องมาหนึ่งวันนะครับ ก็มาอบรมที่นี่กัน เพื่อให้รู้การใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อจะการอัพรูปเพราะเราถ้าเราอัพรูปขึ้นบ่อย ๆโพสต์าบ่อยๆ เขาก็จะจำเองนะครับ แล้วก็จะขายดีขึ้น ถ้าเป็นไปได้อยากจะได้สมาร์ทโฟนให้กับผู้สูงอายุนะครับ เพื่อมาใช้ เพราะว่ามันต้องเป็นตัวใหญ่นิดนึง ก็ถ้ามีมาก็เราจะมาใช้ที่นี่นะครับลานี่นะเดี๋ยวแล้วก็จะมาทำมาใช้ คนพิการจะยืนอยู่ได้อย่างเข้มแข็งตลอดไปไม่ได้เลยนะครับ หากไม่มีส่วนร่วมจากชุมชนครับ ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานโครงการนะครับ หรือการติดต่อประสานงานที่ต้องเดินทาง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ต้องได้รับการช่วยเหลือจากคนในชุมชน ซึ่งจะเห็นได้ว่าคนพิการกับชุมชนจะต้องเดินเคียงคู่กันไปครับ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการรวมถึงชุมชนที่อยู่ได้อีกด้วย